ะตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนัสทาโสทิภวันตุเตมภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภา สทาโสติภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุอาเวนัสทาโสติอาวันตุเต